บันมาหางนะได้จ้าไม่เพิ่มอะไรนะคะได้จ้ให้ก่อนนะคะ survive. ขอบคุณค่ะครับ 造嘛。 บอกใจไหมว่าตอนมาไม่อยู่แล้วขอบคุณค่ะนออะไรคะ ก็หุ้นอะพี่ 24ค่ะ24 zombie ซ้ำเท่าไหร่